สวัสดีค่ะ เอลิน่านะคะ ก็วันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะออกไปตามหาที่กินข้าวแล้วก็ไปคาเฟ่แล้วก็จะไปจับตุ๊กตานะคะ เออที่จริงคือเมื่อวานอะเราอะจับมาได้แล้วอันหนึ่งน่ารักไหม เป็นของไลฟ์เฟนนะคะ อันนี้เราใช้แค่แบบพันห้าวอนเอง หยอดครั้งละห้าร้อยวอน ซึ่งแบบน่ารักมากค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้จะไปเล่นจับตุ๊กตาอีกรอบหนึ่งนะคะอายุแค่ไหนชอบกับคุณจริงกับอันนี้ แล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปคาเฟ่อันนี้

一、二、三、四、五、六、七、八、 ออกไปทั้งคลิปตุ๊กตา จะบอกว่ากล้องไม่ค่อยจับโฟกัสเลยอ่ะอันนี้มันเช่าได้อ่ะ คืออยากขี่มากๆเลยอ่ะ ถึงแล้วที่ที่เราจะมาจับตุ๊กตากันนะคะ ที่เราอยากได้มากที่สุด มากๆขึ้นเลยจับไม่ได้อ่ะจับไม่ได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะ กลับบ้านไปดูหนังดูหนังที่บ้าน อันนี้นะคะคือคาเฟ่ที่เรามาเมื่อวานสวยใช่ไหมถึงบ้านแล้วนี่คือเมนูทั้งหมดแฮมเบอร์เกอร์ เราต้องมาสั่งตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตังทอนลงลงมา 뭐예 아, 네? 이거요? 네. 이거 그 이거에다가 옵션이 되게 하나 있는 거야. 그래서 ั่วโมงแล้ววินเซก็ต้องรอเราสั่งแมกจูไปนะะโซจูแมกจู여보세요서지하고ย배님어아이거계속좋아하는คลิปวันนี้ก็ ไปแล้วจ้าบายบายจ้าทุกคน ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะบายบาย